อยน้ำตายเป็นเพื่อนใจ ใครไม่รักก็ปล่อยเขาไป การเวลายังคงกับเคลื่อนไป มันคงไม่มีใครหรอกที่เข้าใจ เรานอกจากตัวเราเองน้ำตาที่หยดลงเดี๋ยวมันคงเศร้าเอง ยเสียงเพลงบรรเลงให้บัดบัดเทาใจ ก็ไม่รู้อาการที่เจ็บเมื่อไรมันจะหายไปแต่คงมองฉันเป็นเพียงแค่ขั้นบันได เธอไม่คิดมีใจแต่แค่จะเหยียบแล้วก็ข้ามมันไปเธอคงมองฉันเป็นตัวประหลาดที่หล่นลงมาจากอวกาศไม่ต่างอะไรจากเศษขยะที่พร้อมปะทุเหมือนอุกกาบาตเธอชอบผู้ชายเทสดีแล้วเธอก็บอกว่าเธอชอบผู้ชายกีเจสกีเส้นต่างจากฉันที่แลบอยู่บนถนนที่เธอมองไม่ต่างอะไรจากซองขนมมันทำให้ฉันรู้สึกชะงนยิ่งนั่งคุณคิดก็ยิ่งสับสน หรือว่ามันมีแค่เพียงผมเพียงผมที่คุณทำให้สับสนปล่อยน้ำตายเป็นเพื่อนใจ ใครไม่รักก็ปล่อยเขาไป การเวลายังคงกับเคลื่อนไป มันคงไม่มีใครหรอกที่เข้าใจ เรา นอกจากตัวเราเองน้ำตาที่หยดลงเดี๋ยวมันคงเศร้าเอง ตอนนี้ที่ต้องการคือเสียงเพลง ที่ฉันนละต้องการคือเสียงเพลง น้ำตาที่หยดลงสักวันมันคงหาย ไปก็เหมือนกับความรักที่เธอพามันหนีไปใครๆ เขาก็เตือนว่าเธอนั้นหลายใจแต่ฉันเองก็คงหน้ามืดตามัวกันไปเลยคิดว่าเธอนั้นมีใจอ่ะฮะถ้าไม่มีใจให้กัน ก็ไม่ควรสร้างความสัมพันธ์ตั้งแต่แรก แต่มันก็คงไม่สำคัญเพราะจะบอกเธอไป เธอก็คงไม่แคร์แน่ และหลังจากนี้ฉันจะไม่แคร์ใครนอกจากแคร์แม่ถึงแม้ผมเขียนเพลงถึงคุณแต่ว่าคุณก็คงไม่ฟังแน่แน่ เราเอง น้ำตาที่หยดลง เดี๋ยวมันคงเศร้าเอง ตอนนี้ที่ต้องการคือเสียงเพลง